เหมือนกับว่าประตูมันเปิดก่อนที่เธอจะเดินเข้ามา จุดที่สองกระเป๋า ในฉากแรกนางอิจฉามีกระเป๋าสะพายอยู่ที่ไหล่ซ้าย แต่พอฮอนเข้าปากกระเป๋าก็หายไป แล้วมันก็กลับมาอีกครั้งในฉากที่เริ่มด่ากันด้วยเสียงที่ไพเราะสนอหู และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe